ครับสำหรับหัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้านะครับ ซึ่งในการทำงานโดยทั่วไปแล้ว ก็จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเป็นพลังในการทำงานของเครื่องจักรต่างๆนะครับสำหรับไฟฟ้านะครับ การทำให้เกิดอันตรายนั่นก็คือ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่ร่างกายนะครับแล้วใช้ร่างกายนะครับเป็นสื่อกลางในการไหลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับ ในขณะที่ไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายนี่ก็จะทำให้เกิดผลกระทบเกิดขึ้นนะครับ จุดที่อ่อนไหวมากที่สุดก็จะเกี่ยวข้องกับหัวใจนะครับแล้วก็ระบบประสาทการควบคุมร่างกายนะครับ ในการทำงานโดยทั่วไปนะครับ อาชีพที่มีความเสี่ยงนั้นก็คือช่างไฟฟ้านะครับซึ่งจำเป็นต้องมีการทำงานเกี่ยวข้องกับสายไฟฟ้าแรงสูงนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูภาพเหตุการณ์ในคลิปนี้นะครับ พร้อมๆกันว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไฟฟ้าเนี่ยส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างไรนะครับ เชิญชมนะครับ ครับจากคลิปเมื่อสักครู่ จะเห็นได้ว่า การที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับ ถูกไฟฟ้าดูดนะครับ หรือว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายเนี่ยก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะควบคุมร่างกายได้นะครับ ดังนั้นผู้ที่อยู่เกี่ยวข้องก็จำเป็นที่ต้องมีการขึ้นไปช่วยชีวิตนะครับ เพื่อที่จะลดความรุนแรงให้น้อยที่สุดนะครับสำหรับอันตรายจากไฟฟ้านะครับ ดังที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะครับ การที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายนะครับ จุดที่อ่อนไหวที่สุดของร่างกายก็คือหัวใจนะครับ หลาย ๆ คนคงเห็นภาพเหตุการณ์ในภาพยนตร์ หรือว่าละครต่าง ๆ นะครับ การที่มีผู้ป่วยนะครับกำลังเข้าสู่ขั้นวิกฤตนะครับหัวใจหยุดเต้นนะครับแพทย์มักจะใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าใช่ไหมเพื่อที่จะกระตุ้นให้ผู้ป่วยนะครับมีภาวะที่หัวใจทำงานเป็นปกตินะครับในลักษณะเดียวกันนะครับ คนโดยทั่วไปถ้าเกิด มีกระแสไฟฟ้าจำนวนหนึ่งไหลผ่านหัวใจนะครับก็สามารถที่จะทำให้หัวใจที่เต้นอยู่นะครับหยุดเต้นได้นะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเราพบผู้ป่วยนะครับที่ถูกไฟฟ้าดูดนะครับและได้รับผลกระทบอยู่ในสภาพที่หมดสตินะครับเราก็ต้องเข้าไปช่วยนะครับ ซึ่งในการช่วยชีวิตนั้นนะครับ ผู้เข้าไปช่วยเหลือเองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์ในคลิปนี้นะครับดูว่า ผู้ประสบเหตุนะครับที่กำลังถูกไฟดูดเนี่ยแล้วมีการช่วยชีวิตนะครับ กระบวนการการช่วยเหลือตามคลิปนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูคลิปด้วยกันนะครับ เชิญชมครับ จากคลิปเมื่อสักครู่นะครับก็จะพบว่าการที่มีคนสองสามคนนะครับเข้าไปช่วยผู้ปฏิบัติงานนะครับที่กำลังถูกไฟดูดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องช่วยให้เขาหลุดจากจุดที่เป็นอันตรายนะครับ เนื่องจากว่าถ้าปล่อยไว้นานๆนะครับก็จะทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวเขาไปเรื่อยๆนะครับและจะทำให้ความรุนแรงนั้นทวีมากขึ้นนะครับหลักการแรกของการช่วยก็คือต้อง ช่วยให้ผู้ประสบเหตุเนี่ยหลุดจากจุดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายนะครับ ถ้าเกิดเป็นบ้านเรือนทั่วไปนะครับพบผู้ประสบเหตุนะครับ ถ้าเกิดสังเกตว่ามือของเขาเนี่ยจับเครื่องจักรนะครับ หรือว่าจุดใดจุดหนึ่งที่มีกระแสไฟฟ้าเนี่ยอาจจะต้องใช้วัสดุอย่างเช่นพวกท่อพลาสติกนะครับหรือไม้เขี่ยให้หลุดจากจุดที่สัมผัสกับจุดที่มีกระแสไฟฟ้าเหล่านั้นนะครับ ในขณะเดียวกันนะครับผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือนี่อาจจะต้องป้องกันตัวเองส่วนหนึ่งนะครับอย่างเช่น การหาผ้ายางนะครับหรือเสือ่อรวมถึงหนังสือมาปูไว้ก่อน แล้วก็ขึ้นไปเหยียบบนนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยส่งผลกระทบต่อผู้ช่วยเหลือด้วยนะครับแล้วเราก็ช่วยเหลือโดยทั่วไปนะครับในขณะเดียวกันนะครับ ผู้ปฏิบัติงานนะครับที่ถูกไฟดูดเนี่ยถ้าเกิดให้ง่ายปลอดภัยที่สุดนะครับ เราควรที่จะมองหาว่า พื้นที่เหล่านั้นมีเบรกเกอร์ไหม ถ้าเกิดมีเบรกเกอร์นะครับ เราก็สามารถที่จะดึงเบรกเกอร์หรือสับเบรกเกอร์ลงมานะครับ เพื่อเป็นการตัดตอนกระแสไฟฟ้านะครับ วิธีนี้ก็จะเป็นจะเป็นวิธีการที่ค่อนข้างปลอดภัยที่สุดนะครับ แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ใช้วิธีการที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับรวมถึงอาจจะใช้ผ้าหรืออะไรคล้องแล้วก็ดึงออกมานะครับ ถ้าเกิดช่วยเหลือให้หลุดจากจุดที่สัมผัสกับที่มีกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับ เราอาจจะต้องลองพิจารณาดูว่าผู้ประสบเหตุเนี่ยสามารถที่จะหายใจได้เองไหมแล้วก็หัวใจหยุดเต้นไหมนะครับ ซึ่งการประเมินนะครับก็อาจจะดูที่บริเวณหน้าอกนะครับ ขณะที่กำลังนอนราบอยู่หรือว่ามีการเคลื่อนไหวขึ้นลงไหมนะครับถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวขึ้นลงก็แสดงว่ายังหายใจได้เองอยู่นะครับรวมถึงอาจจะมีการประเมินว่าหัวใจหยุดเต้นไหมนะครับ ซึ่งการประเมินหัวใจก็สามารถประเมินได้ 2 จุดนะครับก็คือที่ บริเวณข้อมือนะครับโดยการสัมผัสนะครับหรือว่ามีการ มีจังหวะการเต้นของหัวใจไหมรวมถึงที่บริเวณลำคอนะครับที่บริเวณหลอดเลือดนะครับดูว่ามีหัวใจนะครับมีจังหวะการเต้นที่หัวใจยังคงทำงานไหม แต่ถ้าประเมินแล้ว เพราะว่าผู้ป่วยหยุดหายใจหรือว่า หัวใจหยุดเต้นนะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีการช่วยเหลือโดยใช้หลักการของ CPR นะครับเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นให้ ผู้ประสบเหตุนี่สามารถหายใจแล้วก็หัวใจกลับมาเต้นทำงานเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราก็สามารถศึกษาได้ในหลักการที่เกี่ยวข้องกับ CPR นะครับ ซึ่งก็จะมีแหล่งข้อมูลอยู่หลายแหล่งด้วยกันนะครับ นอกเหนือจากนั้นนะครับในการทำงานเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยกับไฟฟ้านะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่อาจจะต้องมีการติดตั้งนะครับตัวสวิตตัด การทำงานกรณีที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วนะครับ ซึ่งก็จะมีอยู่หลายยี่ห้อด้วยกันอย่างเช่น Safety Cut นะครับรวมถึงอุปกรณ์ที่ตัดตอนกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะครับ ซึ่งก็จะเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์สมัยใหม่นะครับที่ถ้าเกิดมีกระแสไฟฟ้าลัดวงจรนะครับ ระดับหนึ่งก็จะเกิดการทริปหรือว่าการตัดตอนกระแสไฟฟ้าโดยอัตโนมัตินะครับรวมถึง การทำงานที่ปลอดภัยนะครับ ก็จะมีการติดตั้งพวกฟิลนะครับสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายประเภทกรณีที่มีกระแสไฟฟ้าไหลเกิน พิกัดที่กำหนดไว้นะครับ ตัวฟิลซึ่งเป็นโลหะ อย่างเช่นตะกั่วเนี่ยก็จะเกิดการหลอมละลาย ส่งผลให้เกิดการตัดตอนกระแสไฟฟ้าอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มี โครงนอกเป็นโลหะนะครับ ซึ่งเสี่ยงต่อกรณีที่เราเข้าไปสัมผัสแล้วนะครับทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายของเรานะครับ อุปกรณ์ที่มีโครงนอกเป็นโลหะนั้นก็ควรที่จะถูกติดตั้งสายดินนะครับ ซึ่งสายดินก็จะทำหน้าที่นำกระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลนะครับลงดินนะครับ เมื่อเราไปสัมผัสนะครับความต้านทานของร่างกายของเราเนี่ยจะสูงกว่า สายดินนะครับ กระแสไฟฟ้าก็จะเลือกที่จะไหลลงดินแทนที่จะไหลผ่านตัวเรานะครับ ก็จะป้องกันไม่ให้ร่างกายของเราถูกไฟดูดได้นะครับ ครับสำหรับบ้านเรือนทั่วๆไปนะครับ ก็จะมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เสี่ยงต่อการถูกไฟดูดนะครับ นั่นก็คือเครื่องทำน้ำอุ่นนั่นเองนะครับ เพราะว่าเครื่องทำน้ำอุ่นก็จะใช้กระแสไฟฟ้านะครับทำให้น้ำเนี่ยมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับ ซึ่งน้ำก็เป็นตัวกลางที่ กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้นะครับ ดังนั้นการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีการติดตั้งสายดินนะครับ ร่วมกับการติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหลนะครับ เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดไฟดูดผู้ใช้งานนะครับ เพื่อที่จะทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับ ดังนั้นก็จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันไว้ด้วยนะครับ ตัวอย่างตามภาพนะครับก็จะเห็นได้ว่า การติดตั้งสายดินที่ถูกวิธีนั้นนะครับ ควรที่จะถูกติดตั้งให้เป็นมาตรฐานนะครับ อีกภาพหนึ่งก็จะเป็นตัวอย่างของการติดตั้งสายดินนะครับที่ไม่ถูกวิธีนะครับ นั่นก็คือมีการนำตัวสายดินแล้วก็ยึดไปกับตัวผนังนะครับ ซึ่งเป็นวิธีการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องนะครับ ซึ่งภาพที่ถูกต้องก็จะเป็นไปตามภาพนี้นะครับมีการติดตั้งหลักดินนะครับ ยึดโยงนะครับ โดยมีความยาวที่เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานนะครับ ในการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้านะครับ วิธีการอย่างหนึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนะครับ ซึ่งจุดที่มีกระแสไฟฟ้านะครับ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานอาจจะลงไปซ่อม หรือไปใช้งานในบางจุดเนี่ยก็อาจจะจำเป็นต้องมีการป้องกันตัวเองนะครับอย่างเช่น จุดที่มีกระแสไฟฟ้าที่ เป็นกระแสไฟฟ้าแรงสูง ที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายเนี่ยผู้ปฏิบัติงานก็อาจจะเป็นต้องมีการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับอย่างเช่น ตัวถุงมือนะครับตัวกระบังหน้าเพื่อป้องกันกรณีที่กระแสไฟฟ้าเกิดการอาร์คและเกิดสะเก็ดกระเด็นออกมานะครับรวมถึงการซ่อมบำรุงในบางจุดเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องใช้การล็อกเอาท์แท็กเอาท์นะครับหรือการตัดตอนกระแสไฟฟ้าแล้วก็ติดป้ายเตือนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ ผู้ปฏิบัติงานคนอื่นนะครับนอกเหนือจากทีมที่ลงไปซ่อมเนี่ยมาสับคัดเอาขึ้นไปแล้วทำให้เกิดอันตรายขึ้นมาได้นะครับ ดังนั้นการไปซ่อมหรือทำงานบางจุดก็อาจจะต้องสับคัดเอาลงมาแล้วก็ล็อกกุญแจ แล้วก็แขวนป้ายเตือนไว้เพื่อป่งชี้เห็นว่าขณะนี้นะครับกำลังซ่อมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปสับคัดเอานะครับ ซึ่งก็จะเป็นมาตรการป้องกันที่เกิดประสิทธิผลในการ ป้องกันความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากไฟฟ้านะครับ